การจำลองของเหลว การจำลองของเหลว ในโปรแกรม Blender สามารถทำได้โดยมีวิธีการทำในขั้นพื้นฐานดังนี้ครับ ให้เราเปิดโปรแกรม Blender เลือกสี่เหลี่ยม Cube และทำการเพิ่มขนาดขึ้นเล็กน้อย โดยการกด S Scale แล้วก็ลากเมาส์ จากนั้นทำการขยับ แล้วก็ปรับมุมกล้องให้เหมาะสม เราอาจใช้มุมมองแบบ 4 จอ โดยกด Control Alternate Q เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองตามต้องการ และให้เราทำการจัดแสง ให้มีความสวยงาม เราอาจจะทำการเพิ่มแผ่นพื้นลงไปนะครับ จากนั้นนะครับให้เราเลือก รูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ไปยังแถบฟิสิกส์เลือกฟลูอิดแล้วก็คลิกตรง drop down เมนู type เลือกโดเมนตัวโปรแกรมจะทราบว่าเราต้องการที่จะทำให้รูปสี่เหลี่ยมเป็นตัวจำลองของเหลว และจะมีหน้าต่างให้ตั้งค่าต่างๆ ในที่นี้ เราตั้งค่าให้คิวเป็นโดเมน หมายความว่าของเหลวจะถูกจำลอง และกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยม ข้อควรระวังของการตั้งค่าในการจำลองของเหลว ก็คือหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ หากตั้งค่าละเอียดมากเกินไป จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานหนัก และอาจเกิดอาการค้างได้ จึงควรตั้งให้เหมาะสม โดยสังเกตได้จากช่องเบรกจะปรากฏขนาดของหน่วยความจำขึ้นมา ขั้นตอนต่อมาคือการสร้างต้นทางของการจำลองของเหลว ให้เราเพิ่มวัตถุอะไรก็ได้เข้ามาในงาน ในที่นี้จะเพิ่มรูปทรงกลม เลือกบริเวณที่ทำให้วัตถุปรากฏนะครับ กด Shift A Mesh เลือกไปที่ Ecosphere จะปรากฏเป็นรูปทรงกลมขึ้นมา ให้เราขยับจนมีส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปทรงกลม สัมผัสกับรูปสี่เหลี่ยม แบบนี้นะครับ ยิ่งสัมผัสมากก็ยิ่งมีผิวในการจำลองของเหลวที่ไหลได้มาก จากนั้นให้เราไปแถบฟิสิกส์อีกครั้ง เลือกฟลูอิดเลือกชนิด คราวนี้ให้เราเลือกไปที่ Inflow ปรับค่า Inflow Velocity ในแกน Z ให้มีค่าติดลบเล็กน้อย พื่อให้การเคลื่อนไหวดูสมจริงยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมาให้เราเลือกวัตถุสี่เหลี่ยมอีกครั้ง แล้วให้คลิกที่แถบ Bake และรอดูผล การเบคหรือการปรุงอาจใช้เวลานานขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ครับ จะเห็นว่าโปรแกรมก็จะทำการจำลอง ให้เกิดรูปร่างเป็นแบบของเหลวโดยที่มีต้นทางนะครับ เป็นรูปทรงกลม แล้วก็มีปลายทางเป็นรูปสี่เหลี่ยม เหมือนกับว่าเราเทน้ำลงไปบนพื้น ที่มีภาชนะรองรับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเอง เมื่อทำการเบรกเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะลองมาดูผลดูนะครับ โดยการกด play จะสังเกตว่าโปรแกรมก็จะทำการจำลองการไหลของของเหลวให้เราดู อย่างสวยงามนะครับ ซึ่งเราสามารถทดสอบหยุดแล้วก็เรนเดอร์กด F12 นะครับเรนเดอร์ได้สังเกตว่าถ้าเราเรนเดอร์ปุ๊บ งานของเราก็จะดูเหมือนปูนพลาสเตอร์สีขาวๆ เพราะว่าเรายังไม่ได้กำหนดมาเทเรียนให้ตัวงานดูเป็นของเหลว เราสามารถไปกำหนดได้นะครับ เหมือนกับเราสร้างมาเทเรียลปกติ ให้เราเลือกชิ้นงาน ไปที่ Material แล้วก็ปรับค่าต่างๆ อาจจะปรับให้มีสีสักนิดนึงนะครับ ปรับให้มีค่า transparency เป็นแบบ retouch ปรับความใส ค่าเหล่านี้เราสามารถปรับได้ ตามใจเลยนะครับ มื่อปรับแล้วก็ทำการทดลองเรนเดอร์อีกครั้ง จะพบว่างานของเราก็จะดูสวยขึ้นนะครับ สังเกตว่างานของเราอาจจะดูเป็นหยักเป็นเหลี่ยม เราก็สามารถคลิกที่ตัวงานแล้วก็คลิกที่ Shading ครับ ไปที่ Smooth ทดสอบ Render ก็เห็นว่างานของเราก็จะเป็นลักษณะของของเหลวนะครับ ซึ่งสวยขึ้นมาก เมื่อเราทำงานได้ถึงขั้นนี้แล้ว เรายังสามารถเลือกวัตถุต้นทางนะครับ และลบหรือขยับไปที่อื่น แบบนี้นะครับจะสังเกตว่าไม่มีผลกระทบใดๆกับการจำลองของเหลวเลย ก็จะมีการจำลองได้ตามปกติ เราสามารถเลื่อนดูได้อย่างนี้นะครับ แล้วลองเรนเดอร์ดู ก็จะได้เป็นการจำลองของเหลว เราสามารถเรนเดอร์ในรูปแบบของงานแอนิเมชันได้ตามตัวอย่างครับ